Welcome everyone to Juno's Way Just a Commentary guys. So we're gonna react a video out from Thailand. A fan sent me this video and advised me that there is English subtitle to this video added on. And of course, and I should check out this video soon guys to do not put yourself in debt to be happy. So we're gonna check out this video. Subscribe, like, and share. Of course, you could check out the original video. The link will be in the description below. Thank you so very much. Let's go ahead and check out this video. Let's see. Thanks. So she wants a new car. จริงปะเนี่ยไม่กลัวเป็นหนี้เหรอ Not afraid of death b ใครอะเสือก so she wants a new car top version top version is like a เวลาเป็นหนี้มันเหมือนตกนรกเลยนะ oh boy เสือกเฮ้ครับ yes ในกรณีที่คุณพยายาม is เตือนคน o อื่นไม่ให้เป็นหนี้ แต่พวกเขาไม่อยากฟัง ข้อแนะนำก็คือให้เปลี่ยนวิธีพูดเป็นแบบนี้เอาเลยพี่ไปพูดเลยนี่ไงที่กูอยากเป็นหนี้เนี่ยจะได้ขยันไงก็แค่นั้นอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหว้าว damn hmm sporty r i d she h a v a nice car ดุยตายดิ look at my friend Oh boy, she won the bag now. มันต้องมีนะ It's a must have. Debt! เจอแน่ Oh boy. Jealousy and debt. Jealousy. นี่ใครครับเนี่ยเฟิร์นไงเฟิร์นไหนครับเฟิร์นสาพันน่ะที่เคยอยู่ข้างบ้น Oh my กูก่อนไงอ๋ออ๋ออีเฟิร์นอีพูดแม่กูล้ม ยายพันนะนะ กูไม่มีเงินเลยกูขอยืมเงินมึงหน่อยได้ไหมวะ Oh my gosh, what? มบอกว่าถ้ากูไม่จ่ายเงินก้อนนี้แม่กูจะเป็นอัมพาตตลอดชีวิตเนี๋ยอ้๊มึงต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยสองแสนสองแสนเลยวะสองแสนสำหรับมึงมันไม่เยอะเลยนะเว้ยแต่สำหรับกูมันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเฟิร์นเฟิร์นมใจเย็นนั่นใจเย็นแม่กูต้องผ่านตำรวันี้ถ้าไม่มีเงินสองแสนกูจะให้แม่กูเป็นอัมพาตแน่เลยเดี๋ยวกูโอนให้เลยมึงส่งเลขที่บัญชีมาแล้วนี่แม่มึงอยู่โรงพยาบาลไหนเนี่ยเฟิร์น <laughs> Hello? Colin Hello? Oh shoot that girl? That girl cool. Oh no, dirty, dirty. Oh shoot, she got the bag. ตัวเองทำอะไรให้กินหน่อยดิหิว Hmm. อย่าผลิตให้ Do เน้ not น put this focus on consumption. <laughs> oh gosh. Oh lord. เ e a t มึงก็แหกตาดูเลยนะ l o o ก around โอ้พี่มันจะเซอร์แมนฟอร์ลอสเตอร์พิซซ่าวันนี้ไหมจ๊ะโอ้กอชจงรักความสบายจะไว้ชูแบกออนดับค่ะ เดี๋ยวคุณช่วยรวบรวมรายชื่อลูกค้าในกรุงเทพทั้งหมดอ่ะ ให้อัมมี่หน่อยนะ ค่ะ Yes, do your work. เพื่ออะไรจงอย่า h อดทน y don't be patient. Oh lordy. ก็มันเมื่อยอ่ะ เมื่อยกลับไปนอน ไปนอนที่บ้าน Oh my gosh. What you doing ทำงานเหรอ Oh no เงินจดเชยเพิ่งโดนไล่ออกมาวันเนี้ย just got fired ให้คิดสั้นไปญี่ปุ่นกันไหมฮอกไกโดสองที่ business class ริมหน้าต่างออนเซนนี่บอกรวมไม่เอา Yo ตัวขอบอกส่วนตัว This is how it's done in life เป็นส่วนตัวเขาเข้าใจพี่พี่พูดไหม You just got fired you going on a trip เท่าไหร่หมื่นหนึ่งพี่ให้สองหมื่นเลยขอไกด์ส่วนตัวไม่คิดจะเก็บเงินไปบ้างหรอ Save the money ประสบการณ์ชีวิตอะต้องมาจากการท่องเที่ยวเท่านั้น มันใช่เหรอ โอ้ gosh ใช่ No ครับจงมีความเชื่อผิดผิดโนี่อยู่ต่อแล้ว เออ โอ้ชิตัวเอง นั่นอะไรอ่ะ Eviction Eviction Evict Get out Pay your bill Oh shoot the homeless เขาจะมายึดบ้านอ่ะฮะ อูดเอาปล่อยฮัลโหลอูดฮัลโหลครับกูเฟิร์นนะเฟิร์นไหนอะเฟิร์นไงเฟิร์นกบ้านกูไปรอดตอนปสามอ่ะอ๋ออีเฟิร์นอีกคนที่บอกว่าแม่ป่วยโอ้ป่วยชักดับเงินกูไปสองแสนใช่ไหมแล้วเป็นไงแม่มึงหายดียังสัตว์ฮัลโหล s อ i ดอก But are you transferring money and you're not sure lady's i c k ทีเนี้ยรู้สึกยัง How do you feel now? สือก Oh gosh งั้นนี่เลยอะไรอ่ะ What's that นี่นอกระบบ เอามันโหด เอามานี้มันโหด Oh gosh เสือกอะไรเนี่ย มันโหดกูรู้ อ่ะที่นี่ที่ไหนครับพี่ พี่พอดีมีเรื่องรบกวนสักห้าหมื่นได้ไหมพี่สายไหมสี่เก้าพี่ โอ้บอยเดวิชเดสเนชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับห้าหมื่นเนาะฮะครับผมหอมโอ้ h i สเฮ้ยค่าบ้านื่อโฮมโอ้บอยค่ารถรถใครโอ้ยมึงอ่ะน้องจะมีตังค์คืนเดี๋ยวเราไม่เ e ็ d นะผมหายมื่อคือจริงพี่ผมขอโทษพี่มอมแมมกันถอดเสื้อถอดเสื้ออย่าหนีดิเวลาเป็นหนี้อะผมไม่ได้ตั้งใจหนีพี่ผมตกใจ Don't buy what you don't need, that's for sure. อยลงมม Buy what เงิน you, ่ะ sorry, don't buy what you don't need, buy what you need, right? เดี๋ยวมันก็มีเองแหละเงินน่ะนะ If you can survive without it, don't put yourself in debt for it. ไปกันน้องรถติดไปว้าวไหไปเอาเงินพี่ทำอะไรพี่ โอ้บอยนั่งลงไม่มีอะไรพี่ทำอะไรพี่ ไม่ได้ทำอะไร ใจเย็นๆ หลับตาสบายๆ นะ เออหนูหนูนั่ง They're gonna let it foot. แต่ว่าเสียงมันดังเราขู่ชาวบ้านเขาเสียงอะไรพี่อ่าไม่มีอะไรหรอกนานไหมพี่ไม่นานหลับตานะหลับอยู่พี่สบายสบายครับพี่ดิแอคสคอมบัตดิแอคสคอมบัตดิแอคสคอมบัต So the man that h e h a d the axe knocking next to you. Nah, let me. Oh! Oh, s h o o t ผู้หญิงต่อเลยไหมพี่ลืมอะไรเปล่าตายไง is that a reflection of real life? Do they take people in for that?เวลาเป็นหนี้มันเหมือนตกนรกเลยนะ เสือก เสือกเอ้ตัวท็อปไปเลยก็มันเมื่อยอ่ะพี่ให้สองหมื่นเลยขอไกด์ Bad decision bad decision bad decision bad decision bad decision อยากฟังหรือยัง Tell us ครับ วิธีปลดหนี้ก็คือ การทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม กับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมด อย่าเอาเงินในอนาคตมาใช้ Do not use future money รู้จักพอ Be sufficient Focus on production อย่า Don't เน้น focus on consumption ขยันอดทน Diligent and patient แล้วก็อดออม save money ทำได้ไหม can you do even if you have no legs you can do something even if you're handicapped there's something you can do to generate funds for yourself and spend money on what you need not what you want ครับ สำหรับคนที่ยังมีแขน มีขา มีความคิดขอให้คิดดีๆว้าว hmm. Feeling cats, of course. Thank you, of course, for adding the subtitle to this awesome video. They also added the subtitle recently to Real Pitch. I'm so grateful for this one. Of course, thank you so very much for requesting this one and guys it is so very true if you do not if you do not um, need something you should consider not buying it okay need is what you really need for to stay alive or to survive or to be healthy if it is that you um, can walk rather than buy a vehicle uh, buying a vehicle might more be a want a luxury but you can walk to work enjoy walking to work and being fit okay that is something you can save yourself in debt you, if you can walk to work rather than buying a vehicle why not just walk to work every morning have an exercise when you're going back home you have exercise it will help you for digestion you can walk to work if it is you do not need a fancy if it is you don't need a phone don't buy it if it is that you need a phone to make a call then sure if it is that you need a phone just to communicate with your friends via facebook or whatever you can buy a simple phone or phone that's affordable you don't need to go into a $2000 debt to get an iphone recently released there's no need for it you you understand if it's not a need you don't need to buy it you could just buy what you really need food there's no need to go to the restaurant every day to buy food if you've got a stove if you've got a fridge if you have the ability to cook start cooking and preparing your food if you can make something to make extra money other than just your main job itself okay thank you of course for your questions video subscribe like and share if you want me to react please leave a comment below thank you so very much bye guys